พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เป็นโครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ครู ได้นำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ง่ายๆมาจัดให้แก่เด็กๆ ระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่องครับ สวทช ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ขับเคลื่อนการยกระดับพัฒนาศักยภาพครู ระดับปฐมวัย โดยจัดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ในปีนี้จะมีกิจกรรมสนุกสนุกในหัวข้อเพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง เด็ก ๆ นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย การเคลื่อนไหวของคน สัตว์ และสิ่งต่างๆ ผ่านกิจกรรมกว่า 40 กิจกรรม ซึ่งเด็กๆจะได้รับความรู้ฝึกพัฒนาการทางร่างกาย สังคมเสริมสร้างจินตนาการ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน โดยกิจกรรมเหล่านี้ครู จะได้นำไปจัดให้กับเด็กๆ ในทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 20,000 โรงเรียน ส่งเสริมการสร้างบุคลากรด้าน วทน โดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000